เรามาดูนะ เราเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ในองค์กรกันแล้ว ทีนี้ก็เลยก็ได้ดูถึงเรื่องของจรรยาบรรณของอาชีพ สิ่งหนึ่งที่อยากให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้ก็คือ การเรียนรู้ประสบการณ์ทางรองนะครับ ก็หมายว่าเวลาไปสายกิจจริงๆเนี่ยเราอาจจะพบเหตุการณ์หลายเรื่องที่เราไม่ได้คำนึงถึงนะครับ เพราะเราก็เลยมีการสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมานะอันนี้ก็คือเป็นกรณีศึกษา ให้พวกเราลองดูครับ ชมแล้วนะชมมิทัศน์ตรงนี้แล้วลองช่วยกันคิดดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในในกรณีนี้ แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ คนเหล่านั้นครับบกพร่องในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตรงไหนนะลองช่วยกันวิเคราะห์ ให้พวกเราลองคิดก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะามาสรุปร่วมกันนะครับ เวลาคิดก็พยายามคิดให้ลึกหน่อยนะอย่าไปคิดแบบแพร่เผินๆอ่ะครับให้พวกเราชมวิทีทัศน์นะครับ เรื่องมีอยู่ว่า ดาวกับป๊อปได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่เดียวกัน ที่ทำงานสนุกมีสิ่งใหม่ ๆ ให้ทั้งสองเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดาวและป๊อปทำงานเหมือนพนักงานคนหนึ่งของบริษัทยงพี่เขตค่างานมาส่งค่ะ พี่เกดคะเอางานมาส่งค่ะ ดูสิ อ่ะแค่นี้ก่อนนะ เออโอเคอ่ะ ดีดีเรียบร้อย ดีมากเลยอ่ะ ตรงนี้ก็เออ มีครบฟอนต์เฟิร์นก็ใช้ได้ อืมอืมดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ เฮ้ยดาว พี่เกดโอเคกับงานเรามากเลยล่ะหรอ แต่พอผ่านไปสักพัก มีบางสิ่งเปลี่ยนไป ดาวไม่ค่อยพูดกับป๊อบเหมือนเคย ชวนไปไหนก็ปฏิเสธ ดาว ตรงนี้ทำยังไงอะเกดไปถามพี่เขาสิ เกมคุณโปรดนี่ ทำใดก็ถูกตลอด ปรึกษาเรื่องงานก็ไม่ค่อยบอก พอถามก็พูดประชด วันหนึ่งพี่หัวหน้าฝ่ายเรียกทั้งสองคนไปพบแล้วยื่นโปรเจกต์ให้ทำด้วยกันดูเอกสารก่อน พี่มีโปรเจกต์ให้ทำร่วมกันค่ะ ดูว่ามีปัญหาอะไรไหมพี่กิตคะหนูขอไม่ทำงานร่วมป๊อปค่ะเพราะหนูรู้สึกไม่โอเคเลยค่ะแต่พี่มองว่าถ้าเราทำด้วยกันเนี่ย มันจะเวิร์กมากเลยนะ เพราะว่า2คนเนี่ยจะมีความถนัดที่ไม่เหมือนกัน ดาวก็จะประสานงานเก่ง ส่วนป๊อปเนี่ยก็จะทำเอกสารเก่งซึ่งถ้ามันทำด้วยกันเนี่ยมันจะโอเค มันจะเวิร์กมากเลยอะ่ะ มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า ไม่มีค่ะแล้วรู้ไหมว่าถ้าไม่ทำมันเนี่ย จะมีผลต่อสากิจนะ ต่อการประเมินสากิจอะ่ะ ไม่เป็นไรค่ะนิยมตกค่ะ ดาวยืนกรานที่จะไม่ทำงาน แม้หัวหน้าจะบอกว่าการปฏิเสธจะส่งผลต่อการประเมินปฏิบัติสหกิจ ดาวก็ยังคงยืนยันความต้องการนั้นเป็นไงบ้างครับชมวิธีทัศน์มาแล้วเนี่ย ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่เราให้ดูตรงนี้ สิ่งแรกที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยครับ เราต้องดูก่อนใช่ไหมครับว่าเรื่องที่เราวิเคราะห์นี่มันเรื่องอะไร ในนี้เขียนว่า เพราะเหตุอารมณ์เป็นใหญ่ ที่จริงแล้วในการเขียนตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่ให้เราต้องเริ่มวิเคราะห์แล้วถามว่าอารมณ์มันไปเกี่ยวข้องตรงไหนยังไง ถามตัวเองครับว่า ตัวละครเนี่ยชื่ออะไรบ้างสองตัวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ลองคิดตรงนี้นี่ครูพยายามที่ให้ดำเนินไปตามระบบนะแต่จริง ๆ แล้วอยากให้คิดไปล่วงหน้าว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เด็กเหล่านี้คู่นี้เกิดการทะเลาะกัน เริ่มต้นดี แล้วเกิดอะไรขึ้นสักครึ่งนาทีนะลองดูที่ครับว่าคิดตรงนี้คิดเป็นไรนะฮะ ถ้านึกไม่ออกลองรีบเป็นหัวข้อสั้นๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง หลายคนอาจจะได้กำหนดไปแล้วนะ กูลองเริ่มต้น ให้พวกเรานะลองวิเคราะห์ดูนะครับเเรื่องนี้ครับเริ่มต้นดีนะเริ่มต้นเห็นไหมฮะเด็กสองคนไปสากิจด้วยกันนะครับ นั่นก็น่าจะมีเพื่อนแทนที่ว้าเว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มจากเห็นได้ชัดจากการที่ พี่เกตใช่ไหมหัวหน้าฝ่ายนะครับเขาให้ความสนใจของเด็กสองคนนี้ต่างกัน ในวิธิทัศน์นนั้เห็นไหมครับ ตอนแรกที่ดาวเนี่ยนำมันเขาไปส่งพี่เกตโทรศัพท์อยู่ แต่พี่เกตก็ทำไมเพียงแค่ตอบว่าอืมวางไว้แล้วก็ ไม่ได้สนใจนะครับทำให้ดาวเนี่ยออกมาด้วยความผิดหวัง ลองดูหน้าของดาวตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับรอว่าเออเขาจะชมเราหน่อยนึงแต่พอมันไม่ชมปั๊บก็รู้สึกว่ารู้สึกผิดหวังนิดหน่อย ในขณะที่ป๊อปนะครับเอางานเข้าไปส่งพิเกตก็โทรศัพท์เหมือนกัน แต่พิเกตก็บอกอืงานนี้ดี ทำได้ดีมากเยี่ยม อันนี้ครับทำให้ป๊อปเนี่ยครับไปพูดให้ดาวฟังว่าเนี่ยพิเกตชม อันนี้ก็คือเกิดความแตกต่างแล้ว ความผิดพลาดมันอาจจะเริ่มต้นจากหัวหน้าฝ่ายที่ไม่ได้ตั้งใจนะการชมคนเนี่ยการชมผู้ที่ทำงานต้องดูด้วยครับว่าเออช่วงไหน แล้วเราเองก็เหมือนกันครับไปดูว่าเข้าไปในถูกจังหวะไหม ดาวนี่อาจะเข้าไม่ถูกจังหวะนะครับวันนั้นไม่ได้จะว่าคุณเกตเนี่ยครับเขาอารมณ์ดีไม่ดี แต่โทรศัพท์ยังไม่เสร็จก็เลยไม่ได้สนใจในขณะที่ป๊อปเข้าไปเนี่ยโทรศัพท์เสร็จพอดี คุณเกตน่าจะอารมณ์ดี การชมก็เกิดขึ้น เพราะนั้นอย่าไปคิดนะครับว่าเออวันนี้เขาไม่สนใจเราแล้ว ทำให้เราเกิดความท้อไม่ครับลองดูว่าถ้าเราส่งงานต่อไปเขาเป็นอย่างนี้ไหมผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นหัวหน้านะครับเขาคงมี คุณธรรมจริยธรรมนะแต่บางครั้งอาจจะพลาดพอพลาดตรงนั้นก็เลยส่งผลให้กับเราสองคนไม่ค่อยชอบกัน และผลที่ตามมาเห็นไหมพอตอนหลังๆนี่ครับ พอมีเรื่องอะไรครับสองคนนี้ก็เริ่มไม่พูดแล้วตัวดาวนั้นเนี่ยครับไม่ค่อยพูดเลยขณะป๊อปพยายามจะถามอะไรก็ตาม เช่นถามว่าเรื่องนี้ทำยังไงคำประชดก็ตามมาเห็นไหมครับอ้าวก็ไปถามหัวหน้าสิเธอเป็นคนโปรดไม่ใช่หรือหรืออะไรก็ตามไอ้คำพูดเหล่านี้มันซาตานเห็นว่าดาวเริ่มไม่พอใจเพื่อน ร่วมงานที่จริงตรงนี้นะน่าจะให้ดี น่าไปถามเพื่อนว่าเออเธอทำยังไงล่ะ งานเธอเนี่ยดีไหมหรือยังไง เพราะตอนท้ายจำได้ถ้าเราวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเห็นไหมตอนที่หัวหน้าให้ทำงานพร้อมกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองสองคนนี้ว่าไม่ดีนะเขายังบอกว่าเออถ้าทำงานร่วมกันเนี่ยนะตอนที่หัวหน้าให้ทำงานเป็นทีมเห็นไหมถ้าทำงานร่วมกันเนี่ยเออดาวก็เป็นคนที่เก่งทางด้านประสานงานเก่ง ในขณะที่ป๊อปนั้นเป็นคนเก่ง ด้านเอกสาร ไอการชี้อย่างนี้ นั่นแสดงว่าเรามีจุดเด่นแล้วเขาไม่ได้มองเป็นจุดด้อยของเรานะแต่ว่าเราเนี่ยไปคิดไม่พอใจของตัวเราเองแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นหัวหน้าฝ่ายนะครับเขาก็ทำงานไปตามระบบ เราอย่าไปไปแบบเครียดกับในบางประเด็นบางเรื่องนี่มากเกินไปต้องทำใจนะครับ โดยเฉพาะยิ่งเขาทำงานให้ทำงานร่วมกันนี่นั่นถือว่าให้โอกาสเราได้ทำงานร่วมกันแล้ว แต่ปรากฏว่าเรารู้สึกผิดหวังนิดหน่อยถามว่าทำงานร่วมกันได้ไหม ดาวปฏิเสธเดียวไม่โอเค เขาไม่สนใจเขาไม่อยากทำงานร่วมกับป๊อปซึ่งเป็นเพื่อน ซึ่งตรงนี้เป็นการตัดตัวเองแล้วยิ่งคุณเกตบอกว่าเออ มันมีผลต่อสากิจนะ เป็นการย้ำเตือน แต่นี่ก็ยังคิดว่าไม่เป็นไรค่ะ นะหนูยอมตกค่ะ ไอการพูดอย่างนี้ครับ มันเป็นการตัดปัญหาโดยที่ตัวเองไม่รู้จักแก้ปัญหา ไม่ให้เกียรติ คนที่เป็นหัวหน้าเดียซ้ำไปว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขา คุณก็พูดอย่างนั้นกับเขาไหมที่อาจารย์บอกว่า ถ้าให้ทำเนี่ยหนูอาจจะมีประเด็นที่อาจจะมีปัญหาอาจเลือกอะไรก็แล้วแต่ ขอถามพี่เกดได้ไหมให้พี่เกดช่วยแนะนำอะไรได้ไหมซึ่งมันจะดีกว่า และผลที่ตามมาคืออะไรครับไอความอวดดีตรงนี้เองครับ ที่ทำให้ต้องต้องไม่ได้สากิจต้องกลับไป นั่นคือผลเสียกับเราที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าตรงนี้นะการตัดสินใจอะไรครับต้องรอบคอบ ต้องอดทนนะต้องดูเหตุดูผล ความอิจฉาริษยาไม่เคยช่วยใครให้ได้ดีไปนั้น ไปทำงานด้วยกันนะครับ ช่วยเหลือกันนะ ดูแลซึ่งกันและกัน แล้วก็เรียนรู้ชีวิตของคนในองค์กรให้ได้ นั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับ